กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Really good อ้าวเฮ้ยปไหนกันหมดเนี่ย อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิ ไม่ได้นะ ออกมาออกมาก่อน จะแสดงกันแล้วนะเนี่ย เร็วเร็วเร็วออกมาออกมาปล่อยฉันไว้คนเดียวไม่ดีนะ ไม่ออกใช่ไหมใช่งั้นอยู่ในนั้นแหละ ว่าไงตกลงจะไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหม ฉันจะถามทีนะ ออกไหม ออกไหมออกมาเร็วฉันจะจะหมดความอดทนแล้วนะ ทำไมทำตัวไปอย่างนี้ มาแล้ว เรามาช่วยแล้ว มีอะไรให้ช่วยบ้างว่าก็ไอ้แป้วนี่สิมันไม่ยอมออกมาช่วยเราเนี่ยทำยังไงกับมันดีเนี่ยเอเราจะทำยังไงดีนะคิดก่อนนะ คิดก่อนคิดคิดคิดคิดอืมอืมอืมออืมเอางี้ตามเรามาเร็วตามมาทางนี้หลบกันก่อนเร็ว เดี๋ยวมันก็คงออกมาเองแหละไว้หลบไว้หลบไว้อย่าส่งเสียงนะเงียบเร็ว กว่านะถึงจะเยียบ็นก้อนหินนี่แหละไม่ยอมออกก็ไม่ต้องรอมาละแป้วชาแนะนำให้ทุกคนรู้จักพวกเรากันดีกว่า พวกเราคือแฮร์รี่ด็อกอร์แทบจะหมดลมหายใจ นี่ดูทีท่าแล้ววันนี้พ ทุกคนที่ยังไม่พร้อมแสดงให้ทุกท่านได้ดูนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ v e r y good